ร้ายแรงนะครับ รายงานการลงโทษขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไม่มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ท่านแล้ว จะสั่งปลดไม่ได้หรอครับ นะ ท่านดูตรงนี้ด้วยนะ เพราะว่าคำถามยังไม่ค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับเสร็จแล้ว ผมจะตอบในส่วนนี้ ถ้าหากว่ามีการรายงานการดำเนินการทางวินัยจนถึงไปปลดออกหรือไล่ออกก็สุดแล้วแต่ ในกฎหมายเฉพาะเนี่ย ไม่แน่ใจว่าผมตามผิดหรือเปล่านะครับ เมื่อมีการเพิ่มโทษขึ้นมาเนี่ย เพิ่มโทษต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ไม่ใช่อยู่ๆอาจจะเพิ่มโทษโดยไม่มีปีมีกลุยไม่ได้ถ้ากฎหมายก็พอที่ ที่บอกว่าใครถูกตัดแล้ว หรือลดขั้นเนี่ยต่อมาเมื่อมีการเพิ่มโทษเขาถือว่า โทษตัดเงินเดือนนั้นเป็นพับ อันนี้จะเขียนไว้โดยกฎหมาย ผมจำมาตราไม่ได้ซะแล้วละนะจะเขียนไว้ในกฎหมายแต่พอสำหรับข้าราชการประเภทนั้น อันนี้อันนี้ที่คำถามของท่านนี่มีแง่มุมตรงไหนนะครับ ที่เพราะข้อมูลไม่ชัดเจนครับขขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเขาบอกว่าถูกลงโทษลดเงินเดือน ลดเงินเดือนนะครับ เมื่อตุลาหกสามตุลาหกสามนะครับ แล้วก็ต่อมาทางกกสเพิ่มโทษเป็นปลดออก นะครับผู้ออกคำสั่งจึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดออกตอนเมษา 64 นะครับคำสั่งลดปี 63ปลดออก 64 ข้อที่น่าสงสัยในหน่วยงานนี้นะครับ ก็คือคำสั่งเพิ่มโทษต้องยกเลิกคำสั่งโทษเดิมที่ลดขั้นเงินเดือน หรือไม่ และ 2 เมื่อโทษถึงที่สุดให้ปลดออกแล้วจะต้องคืนเงิน ที่เคยถูกลดขั้นเงินเดือนก่อนหน้านั้นหรือไม่ อันนี้ต้องดูในกฎหมายน่าจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะอันนี้ต้องดูก็ผม ผมผมก็ยอมรับว่าผมจำไม่ได้ทุกมาตราหรอกนะฮะที่บอกว่าต้องคืนเงินที่ตัดหรือที่ลดลดเงินเดือนไว้หรือไม่เนี่ย อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะในกฎหมายกพที่ผม ผมไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านะถ้ามีการเพิ่มโทษเนี่ย ถือให้โทษที่ลงอันนั้นนะพับไม่ต้องคืนนะ เป็นพับ กฎหมายเขียนเป็นพับนะท่านอาจจะต้องไปตรวจสอบพรบของท่านนะนนะครับว่าพรบครูและบุคลากรทางการศึกษา เนี่ย ปีสี่เจ็ดเนี่ย เขียนไว้ในส่วนนี้หรือไม่นะฮะแต่ในกฎหมายพลเรือนที่ผมจำได้ ไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่า เพราะนะฮะตั้งแต่ปีกฎหมายปีสามห้าเนี่ยในในณีมีการเพิ่มโทษเนี่ย ถือว่าโทษที่ลงไปแล้วเนี่ย เป็นพับ เว้นแต่นะ เว้นแต่ถ้าหากว่าผลการอุทธรณ์คำสั่งหรือการใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วเนี่ยท่านชนะคดีโดยไม่ผิดทุกอย่างจะคืนให้ท่านหมดครับ เป็นไปตามคำพักษาสังสารปกครองสูงสุดที่ชี้ขาดไว้ในในคดีที่นำเสนอท่านไปแล้วล่ะนะที่คืนเนี่ยคืนตามคือหมายคืนสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งสถานะการรับเงินเดือน การเลื่อนไอการเลื่อนตำแหน่งยังไม่ค่อยยังไม่มีคดีเท่านี้เท่าไหร่ นะเพราะบางคนถูกออกไปเป็นสิบปีก็มีได้กลับเข้ารับราชการ เนี่ย ทำให้การเลื่อนตำแหน่งยังอันนี้ยังไม่ค่อยมีคำวิจัยออกมา แต่ในเรื่องสิทธิการรับเงินเดือนประโยชน์เกื้อกูลต่างๆอันเนี้ยก็มีการชี้ขาดไปหลายคดีแล้วครับไม่แน่ใจว่าผม ตอบตรงข้อได้จริงที่ท่านถามหรือเปล่านะท่านขอให้ท่านไปตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าพรบครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 47 เนี่ย เขียนในส่วนนี้ตรงมาตราไหน ผมผมผมผมจำแต่กฎหมายบลเรือน ซึ่งเดิมเนี่ย เขียนไว้ว่าให้เป็นพับนะครับขอบคุณครับ ท่านผเี่ยวขอครับสำหรับวันนี้ก็ก็พอสมควรแก่เวลานะครับ ขออนุญาต ขอบพระคุณท่านวิทยากรและขอบคุณท่าน ผู้เข้าร่วมออนไลน์อบรมในครั้งนี้นะครับ ขอบพระคุณนะครับ ท่านครับ ครับ ผมก็ขออนุญาตนะขอบคุณที่ที่ทุกท่านให้ความสนใจตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่าหัวข้อวิชาเหล่านี้นะครับการบริหารงานบุคคลภาครัฐเนี่ย ที่ท่านสนใจกันล้นหลามเนี่ยมันจะเป็นมินิหมายที่ดีนะ ในการที่จะท่านในอนาคตอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง หรือขนาดต้องมองแล้วครับว่า การบริหารของท่านน่ะ ที่กฎหมายบังคับว่าต้องให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมให้เป็นไปตามกรนรองของธรรมของที่รัฐนูลกำหนดรองรับสิทธิ์ต่างๆ ไว้เรื่องประโยชน์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีการบริหารงานบุคคลภาครัฐ นะ ที่นำเสนอท่านไปแล้วว่าเยอะแยะมากบุคลากรภาครัฐเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปอย่างตามระบบคุณธรรมแล้ว ใครได้รับประโยชน์ครับ มีสามคนเนี่ย ที่ได้รับประโยชน์อย่างที่ผมเรียนแต่ตอนต้นนะฮะก็คือราชการตัวบุคลากรคนนั้นเอง และประโยชน์ถึงประชาชนด้วยนะฮะซึ่งที่บอกว่า บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พวกนี้เหล่านี้ครับผมก็คิดว่าท่านได้เข้ามาในห้องนี้แล้ว ก็คงจะได้ความรู้ความคิดแนวคิดนะที่จะไปปรับใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านต่อไป ถ้าท่านถูกกระทำท่านก็มีสิทธิ์มีเสียงส่วนหนึ่ง แต่ถ้าท่านจะเป็นผู้กระทำ ถ้าอยากก็ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็แล้วกันนะฮะขอขอบคุณตอนนี้อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ ค่ะในนามของสำนักงงานสารปกครองสุพรรณบุรีนะคะ ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะ รวมถึงท่านผู้ช่วยวิทยาวิทยากรนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทุกท่านนะคะ ซึ่งในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจออยู่กับโครงการของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดสายเลยนะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ ค่ะท่านคะในส่วนของอการเสร็จสิ้นโครงการแล้วนะคะ ขอความอนุเคราะห์ทุก ท่านนะคะช่วยตอบแบบประเมินนะคะ และแบบทดสอบความรู้ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อนะคะ ผลการทดสอบนี้เราจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไปเท่านั้นนะคะ ข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกเปิดเผยนะคะ แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างใดค่ะ โดยท่านสามารถสแกน QR code นะคะ ที่เราจะปรากฏบนหน้าจอให้ท่านนะคะ หรือลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ท่านผ่านไลน์และอีเมลของท่านอีกช่องทางหนึ่งค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการ ใดนะคะ ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ และอย่างที่เห็นนะคะว่าในวันนี้มีข้อคำถามในระหว่างการบรรยายที่สอบถามเข้ามาจำนวนมากเลยนะคะสำนักงงานสารปกครองสุพรรณบุรีขออนุญาตแนะนำช่องทาง เพิ่มเติมสำหรับที่ท่านจะติดต่อกับทางเราได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วนะคะ ขณะนี้สำนักงงานสารปกครองสุพรรณบุรี ได้มีระบบปรึกษาคดีปกครองออนไลน์นะคะ ซึ่งถ้าทุกท่านสนใจนะคะ ท่านสามารถสแกน QR code ในหน้าเว็บไซต์ของสารปกครอง องสุพรรณบุรีนะคะ และอีกช่องทางหนึ่งนะคะ เรามีแฟนเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรี ท่านสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนกับทาง Facebook ของสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรี และท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ดีๆ จากสารปกครองสำนักงานสารปกครอง และสำนักงานสารปกครองสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ ขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ